วันนี้จะพูดถึงเรื่องพันธะเคมี พันธะเคมีเนี่ยมันก็คือการที่อะตอมมันมาจับกัน ซึ่งการที่อะตอมมันมาจับกันเนี่ยมันแบ่งออกไปได้เป็น 2 ประเภท ประเภทแรกคือการจับกันของอะตอมก็คือมีอะตอมมาจับกัน แล้วพออะตอมจับกันแล้วเนี่ยเราก็จะเรียกก้อนของอะตอมที่จับกันเนี่ยว่าโมเลกุล ซึ่งนั่นคือแบบที่ 2 คือการจับกันระหว่างโมเลกุล การจับกันของอะตอมเนี่ยมีแบ่งออกได้เป็น3แบบก็คือไอออนิก โคเวเลนต์ แล้วก็โลหะ ส่วนการที่โมเลกุลจับกัน เราแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทเหมือนกัน ก็คือไดโพไดโพลอนดอนแล้วก็ไฮโดรเจนแต่ก่อนอื่นที่จะพูดถึงเรื่องพันธะเนี่ย เราจะพูดถึงเรื่องหนึ่งที่เราต้องรู้ก่อนก็คือเรื่องของอะตอม อะไรคืออะตอม แล้วอะตอมคืออะไรล่ะ ลองจินตนาการดูว่าถ้าเรามีดินน้ำมันก้อนหนึ่ง แล้วเอาดินน้ำมันก้อนนั้นมาแบ่งครึ่งเราก็จะได้ดินน้ำมันสองก้อนถูกปะแล้วถ้าเราเอาดินน้ำมันไอ้ครึ่งก้อนนั้นอะ มาแบ่งครึ่งอีกเราก็ได้ครึ่งก้อนที่มันเล็กกว่าเดิม แล้วถ้าเราทำอย่างนั้นไปเรื่อย ๆ เนี่ยมันก็จะเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมเล็กกว่าเดิมไปเรื่อยๆ คำถามคือเราจะแบ่งมันไปเรื่อย ๆได้สุดตรงไหน หรือว่าเราจะแบ่งมันไปได้เรื่อยๆ จนไม่มีวันสิ้นสุดซึ่งข้อหลังเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่สุดโต่งเกินไปถูกไหมงั้นเราลองมาสนใจกับข้อแรกดู เราจะแบ่งมันไปเรื่อย ๆ สุดที่ตรงไหน ใช่ อย่างแรกคือเราไม่รู้ แต่สิ่งที่เรารู้แน่ๆคือ มันจะต้องมีจุดสิ้นสุด ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์สมัยนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกจุดสิ้นสุดของการที่ ก้อนน้ำมัน มันจะไม่สามารถแบ่ง ได้อีกแล้ว ซึ่งภาษาอังกฤษคือ indivisible ซึ่งมันแปลว่าแบ่งแยกไม่ได้ หรือในภาษาลาตินที่มาจากภาษากรีกคือ atomos ซึ่งมีรากศัพท์มาจากคำว่า a กับ temnian a แปลว่าไม่ ส่วน temnian แปลว่าถูกคัด ก็คือแปลว่าตัด แบ่งออกไปอีกไม่ได้แล้ว ใช่ แล้วก็นั่นคือคอนเซปต์คร่าวๆของอะตอม แล้วคำถามคืออะตอมรูปร่างเป็นยังไง งั้นลองคิดว่าดินน้ำมันก้อนนี้เนี่ยมันคือก้อนทราย แล้วหั่นไปเรื่อยๆสุดท้ายเราก็ได้เป็นทรายเล็กๆสุดถูกไหมที่จะหั่นขึ้นมาได้แล้ว ดังนั้นเขาก็เลยคิดว่าอะตอมเนี่ยมันคือเม็ดเล็กๆที่ประกอบกัน แล้วอะตอมรูปร่างเป็นยังไงอะคำถามนี้อาจจะตอบง่ายถ้าเราอยู่สมัยนี้แต่สมัยก่อน มันก็ผ่านหลายยุคหลายสมัยมาที่เขาคิดเรื่องรูปหน้าอะตอม ว่ารูปหน้าอะตอมมันควรจะเป็นยังไงไม่ว่าจะเป็นลัตเทอร์ฟอร์ดเจเจทอมสันจนผ่านมาถึงที่เราเอาไว้เรียนก็คือนิวบอร์งั้นอะตอมมันรูปร่างเป็นยังไง จากในรูปเนี่ยตรงกลางของมันมี 2ออย่าง ก็คือโปรตอนกับนิวตอนอยู่ตรงกลางซึ่งก็เหมือนดวงที่นั่นแหละ แต่เราเรียกว่านิวเคลียส แล้วก็ยังมีเม็ดอิเล็กตรอนเล็ก ๆ ที่เป็นบริวารอยู่ คล้ายๆ โลกที่หมุนรอบดวงอาทิตย์ซึ่งนั่นก็เรียกว่าอิเล็กตรอน แล้วคำถามคือช่องว่างระหว่างนิวเคลียสอิเล็กตรอนล่ะมีอะไรอยู่ คำตอบคือมันไม่มีอะไรอยู่ มันว่างเปล่าส่วนนี่คือรูปร่างอะตอมล่าสุดที่มนุษยชาติจะรู้ว่าอันนี้คืออะตอมรูปร่างอะตอมแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ารูปร่างอะตอมแบบกลุ่มเหมาะซึ่งอ่า รูปร่างเราจะแปลกๆ นิดหน่อย ใช่ คอนเซปต์ของรูปร่างอะตอมแบบกลุ่มหมอกเนี่ยมีประมาณว่า เราไม่สามารถหาตำแหน่งในทิศทางของอิเล็กตรอนได้อย่างชัดเจนพร้อมกันในเวลาเดียวกันได้ดังนั้นอิเล็กตรอนที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่ตำแหน่งของอิเล็กตรอนจริงๆ มันเป็นเพียงแค่การพลอตอิเล็กตรอนตามหลักความน่าจะเป็นที่เราเห็นอิเล็กตรอนความหนาแน่นมากเท่าไหร่ ก็แสดงว่า ตรงนั้นมีโอกาสที่อิเล็กตรอนจะอยู่มากขึ้นเท่านั้น แต่จ้างมันเลยครับ เพราะว่า ยังไงเราเข้าใจแค่ เอตอนแบบนิวบอกก็พอโอเคแล้วทั้งหมดนั้นที่เราว่าไปก็คือ อะตอม ส่วนตอนนี้เรากลับมาพูดถึงเรื่องของเรากันดีกว่าก็คือเรื่องของพนธะเคมี ซึ่งเราบอกไปแล้วว่าพนธะเคมีเนี่ยมันแบ่งได้เป็น2แบบก็คือ การจับกันของอะตอม แล้วก็การจับกันของโมเลกุล ซึ่งการจับกันของอะตอมแบ่งได้เป็น 3แบบก็คือไอออนิกโคเวเลนต์แล้วก็โลหะ ส่วนการจับกันของโมเลกุลเนี่ยแบ่งได้เป็น 3 แบบก็คือไดโพไดโพลอนดอน แล้วก็ไฮโดรเจน ซึ่งอย่างแรกเราพูดถึง การจับกันของอะตอมกันก่อน การจับกันของอะตอมแบบแรกที่เราจะพูดถึงก็คือโลหะ โลหะเนี่ยเป็นการจับกันของธาตุที่มันเป็นโลหะพอจับกันแล้วเนี่ยโมเลกุลหรือว่ารูปใหญ่หลังจากที่จับกันเนี่ยมันจะได้เป็นสิ่งที่นำไฟฟ้าได้ดี แล้วก็นำความร้อนได้ดีด้วย แล้วก็ยืดหยุ่นมาก ซึ่งวิธีการจับของมันเนี่ยหรือการสร้างพันธะของมันเนี่ยเราจะเรียกว่าทะเลอิเล็กตรอน ก็คือรูปร่างประมาณนี้ เป็นอิเล็กตรอนที่วิ่งไปทั่วเป็นคล้าย ๆ กับทะเลแบบต่อไปที่จะพูดถึงก็คือไอออนิกไอออนิกเนี่ยคือการที่อะตอมที่มีประจุบวก อีกอันหนึ่งจะมีประจุลบ ซึ่งบวกกับลบมันดูดกันก็ตามมันเลยก็คือมันจะดูดกัน เข้าหากันจนเกิดพันธะส่วนแบบสุดท้ายที่เราพูดถึงก็คือโคเวเลนต์โคเวเลนต์เนี่ยจะเป็นการที่อะตอมที่มาจับกันใช้อิเล็กตรอนร่วมกันทำให้มันจับกันได้ซึ่ง ทุกอะตอมมันมีความแตกต่างดังนั้นการจับกันก็จะมีรูปร่างที่แตกต่างกันครับสวัสดีทุกคน วันนี้เราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ เราสามารถพิจารณาโคเวเลนต์โดยใช้หลักการอะไรได้บ้าง มาฟังกัน อย่างแรกเราต้องรู้จักก่อนว่า โมเลกุลโคเวเลนต์จะมีการสร้างพันธะตั้งแต่ 3 อะตอมขึ้นไป มีรูปร่างในลักษณะที่เป็น 3 มิติ การทำนายรูปร่างโมเลกุลโคเวเลนต์ ใช้แบบจำลองการผักระหว่างคู่อิเล็กตรอนที่อยู่ในวงเวเลนหรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า Valence Shell Electron Pair Retention Model รูปร่างของโมเลกุลโคเวเลนต์จะพิจารณาจากแรงผลัก 2 แบบคือ แรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะกับแรงผลักระหว่างอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว ดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาเราสามารถบอกถึงความแรงของอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับคู่ร่วมพันธะได้อย่างไรมาฟังกันอีกทีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว จะผลัก กันทออิเล็กตรอนมีประจุลบ ลบกับลบเมื่อมาเจอกันก็จะมีแรงผลักที่มากกว่า ถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับอิเล็กตรอนที่เขาสร้างพันธะอยู่แล้ว แรงเขาก็จะน้อยลงไป เพราะอิเล็กตรอนคู่โดดเดียวกับ ที่สร้างพันธะอยู่ก็จะน้อยลงและคู่ร่วมพันธะก็จะมีแรงผลักกันน้อยลงไปในที่สุดนั่นเอง มาดูการโมเลกุลโคเวเลน์ที่อะตอมกลางไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมีอะไรกันบ้าง AX2 อะตอมกลางมี 2 พันธะรูปร่างทางเลขาคณิตเรียกว่า แนวเส้นตรงมุมอยู่ที่180องศา รูปร่างทางโมเลกุลเรียกว่าเส้นตรง หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่าลายเนียตัวอย่างโมเลกุลได้แก่คาร์บอนมอนอไดออกไซด์คาร์บอนไดซัลไฟด์ ไดโตรเจนโมโนไดออกไซด์และอีไท 2. AX3 อะตอมกลางมี 3 พันธะรูปร่างทางเลขาคณิตเรียกว่าสามเหลี่ยมแบนลาบมุมอยู่ที่ 120 องศา รูปร่างโมเลกุลเรียกว่าสามเหลี่ยมแบนลาบ หรือชื่อภาษาอังกฤษ trigonal prina ตัวอย่างโมเลกุล ซัลไฟด์ไดออกไซด์ไดโตรเจนไตรออกไซด์ไอออนอลูมิเนียมไตรคลอไรด์ 3. AX4 อะตอมกลางมี 4 พันธะ รูปทางเลขาคณิตเรียกว่า ทรงสี่เหลี่ยมมุมร้อย9.5 องศา รูปร่างทางโมเลกุลเรียกว่าทรงสี่หน้า หรือชื่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่า เทตราฮีโดลตัวอย่างโมเลกุล ได้แก่ 1. คาร์บอนเตรตราคอไลด์ซัลเฟตไตรโตรเจนเตตราไฮดรอกไซด์ไอออน่ AX5 อะตอมกลางมี5พันธะรูปทรงเลขาคณิตเรียกว่าพีระมิด คู่ฐานสามเหลี่ยมมุมอยู่ที่ 90 องศาและ 120 องศา รูปร่างทางโมเลกุลเรียกว่า พีระมิดฐาน พีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษเรียกว่า trigonal pyramidal ตัวอย่างโมเลกุล ได้แก่พวงเพนทริคอไร กับ อาร์ซินิก เพนตาฟูออไลน์ 5. AX6 อะตอมกลางมี 6 พันธะ รูปทรงเลขาคณิตเรียกว่า ทรง 8 หน้ามุมอยู่ที่ 90 องศา รูปทรงโมเลกุล เรียกว่า ทรง 8 หน้า หรือภาษาอังกฤษเรียกว่าฮอกตาเฮโดตัวอย่างโมเลกุล ได้แก่ เอ็กซาฟูออไลน์ฟอสเฟต และ ซิลิคอน เอ็กซาฟูออไลไอออน และตารางต่อมาคือโมเลกุลโคเวเลนต์ที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวได้แก่อะไรบ้างมาดูกัน AX2E อะตอมกลางมี2พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 1 คู่รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่ามุมงอ มุมน้อยกว่า 120 องศา รูปร่างทางโมเลกุล เรียกว่ามุมงอหรือ ชื่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเบนออแองกิล่าตัวอย่าง โอโซน ไดโตรเจนไดออกไซด์ซิงค์ไดฟูออไลด์ 7 AX2E2 อะตอมกลางมี 2 พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว2คู่ รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่ามุมงอหรือมุมน้อยกว่า 109.5 องศา รูปร่างทางโมเลกุล เรียกว่ามุมงอหรือชื่อภาษาอังกฤษ Ben or Anguilla ตัวอย่างซัน ซัลเฟอร์ไดฟูออไรด์ออกซิเจนไดออไรด์ซิริเรียมไดฟูไรด์แปด AX3E อะตอมกลางมี 3 พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว1คู่ รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่าพีระมิดสามเหลี่ยม มุมน้อยกว่า 109.5 องศา รูปร่างทางโมเลกุลเรียกว่าพีระมิดฐานสามเหลี่ยม ภาษาอังกฤษ trigonal pyramidal ตัวอย่างเช่น ฟอสฟอรัสไตรคลอไรด์อาร์ซินิกไตรไฮโด ฟอสฟอรัสไตรไอโอได 9 AX 3 E 2อะตอมกลางมี 3 พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 2 คู่ รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่า รูปตัวทีมุมอยู่ที่ 90 องศากับ 180 องศา รูปทางโมเลกุลเรียกว่ารูปตัวทีหรือภาษาอังกฤษ tree s h a p ตัวอย่างเช่นไอโอดีนไตรคลอไรด์คอรีนไตรฟูออไรด์ 10 ax 2 e 3อะตอมกลางมี2พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 3 คู่ รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่า เส้นตรงมุมอยู่ที่ 180 องศา รูปทรงโมเลกุลเรียกว่าเส้นตรงหรือชื่อภาษาอังกฤษ รายเนียตัวอย่างเช่นไตรออไดไอโอดีนไดคอไรด์ และตัวที่ 11 AX4E2 อะตอมกลางมี 4 พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว 2 คู่ รูปทรงทางเลขาคณิตเรียกว่าสี่เหลี่ยมแบนราบ มุมอยู่ที่ 90 องศา รูปร่างทางโมเลกุล เรียกว่าสี่เหลี่ยมแบนราบ ภาษาอังกฤษ square p a n a c h e ตัวอย่างเช่น เตรตาโคโลไอออดีนไอออนซีนอนเตรตาฟูออไลน์12 AX 5E อะตอมกลางมี 5 พันธะอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวมี1คู่ รูปทรงทางเลขาคณิต เรียกว่า พีระมิดฐานสามเหลี่ยมมุมน้อยกว่า 90 องศา รูปร่างทางโมเลกุล ชื่อเรียกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า square pyramidal shape ตัวอย่างเช่นคอรีนเพนตาฟูออไลน์ซีนอนออกซิเตตาฟูออไลน์โบบีนเพตาฟูออ r ล d e และทั้งหมดนี้ก็คือโมเลกุลโคเวเลนต์ที่อะตอมกลางมีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวกับไม่มีคู่โดดเดี่ยวนั่นเองค่ะ สภาพว่าของโมเลกุลโคเวเลนต์หมายถึงโมเลกุลโคเวเลนต์ที่เกิดจากกันเท้าโคเวเลนต์ที่มีอะตอมของธาตุทั้งสองมีผลต่างของค่า En มากขั้วนั้นมีอำนาจไฟฟ้ามากสภาพว่าแรง แต่ถ้า En ต่างกันน้อยขั้วนั้นมีอำนาจไฟฟ้าน้อย สภาพว่าจต่ำสัญลักษณ์แสดงขั้วของพันธะ สัญลักษณ์เดลต้าบวก ใช้แสดงประจุไฟฟ้าบวกหรือค่อนข้างบวก สัญลักษณ์เดลต้าลบใช้แสดงประจุไฟฟ้าลบหรือค่อนข้างลบ พันธะมีขั้ว คือพันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุต่างชนิดกัน มีค่า En ไม่เท่ากันมายึดติดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เป็นโมเลกุลมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ได้ขึ้นกับรูปร่างโมเลกุลส่วนพันธะไม่มีขั้วคือพันธะที่เกิดจากอะตอมของธาตุชนิดเดียวกันมีค่า En เท่ากันมายึดติดกันด้วยพันธะโคเวเลนต์เป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว และโมเลกุลโคเวเลนไม่มีขั้ว เป็นโมเลกุลที่เกิดจากขั้วของพันธะหักล้างกันหมด และพันธะมีขั้วทุกๆ พันธะในโมเลกุลไม่แสดงทิศทางขั้วเช่นโมเลกุลอะตอมคู่ที่มีเอ็นเท่ากันสารประกอบไฮโดรคาร์บอนทุกชนิดหรือสารประกอบที่มีรูปทรงเรขาคณิตเป็นเส้นตรงสามเหลี่ยมแบนราบทรงเหลี่ยมสี่หน้าพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมทรงเหลี่ยมแปดหน้าโดยอะตอมที่ล้อมรอบอะตอมกลางต้องเป็นธาตุเดียวกันเท่านั้น โมเลกุลโคเวเลนต์มีขั้วคือโมเลกุลที่เกิดจากขั้วของพันธะหักล้างกันไม่หมด ซึ่งจะแรงอำนาจทางไฟฟ้าบวกและลบในโมเลกุล เช่นโมเลกุลอะตอมคู่ที่มีพันธะมีขั้วสารประกอบที่มีรูปร่างเลขาคณิตแบบมุมงอพีระมิดฐานสามเหลี่ยม หรือสารประกอบที่มีธาตุล้อมรอบอะตอมกลางเป็นธาตุต่างชนิดกันนะคะ ตัวอย่างเช่น พันธะโคเวเลนต์เกิดจากการที่พันธะอะโลหะกับอะโลหะใช้เวเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกัน เพราะฉะนั้นถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกัน อย่างธาตุคลอรีนเหมือนกันยูโมเจตซึ่งมีขนาดเท่ากัน ค่า En เท่ากันความสามารถในการดูดอิเล็กตรอนก็จะเท่ากันด้วย เพราะฉะนั้นสภาพพวกพันธะจึงเป็นศูนย์หรือเป็นพันธะไม่มีขั้ว แต่ถ้าหากว่าเป็นธาตุต่างชนิดกันอย่างเช่นฟอสฟอรัสไตรฟูออไรด์ เวลาหาอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยวจะได้1คู่เขียนโครงสร้างแบบสุดได้ดังนี้ ซึ่งฟูออรีนจะมีค่า็ n สูงกว่าฟอสฟอรัสก็คือสามารถดึงดูดอิเล็กตรอนคู่ร่วมพันธะได้ดีกว่าฟอสฟอรัสนั่นเอง และเขียนสภาพคั่วพันธะได้ดังภาพค่ะ เราจะใส่เดลต้าบวกไว้ข้างที่มี En ต่ำ ส่วนเดลต้าลบใส่ไว้ข้างที่มี En สูง หรือจะชี้หัวลูกศรไปข้างที่มี En สูงก็ได้ สรุปได้ว่าฟอสฟอรัสไตฟูออไรดเป็นพันธะมีขั้วค่ะ สำหรับพันธะที่ไม่มีขั้ว เช่นไกไฮโดรเจน ออกซิเจนไนโตรเจน และคอลินห้องที่2ถ้าพันธะไม่มีขั้วส่งผลให้โมเลกุลไม่มีขั้วไปด้วย ส่วนพันธะที่มีขั้ว โมเลกุลอาจจะมีขั้วหรือไม่มีขั้วก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็รูปร่างของโมเลกุลด้วย ต่อไปนี้จะเป็นการพูดถึงเรื่องแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุล ซึ่งมี3หัวข้อก็คือ 1. แรงไดโพลไดโพล 2. แรงลอนดอน 3. ไฮโดรเจน หัวข้อที่ 1จะเป็นแรงไดโพลไดโพล แรงไดโพลไดโพลนั้นเป็นแรงที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลที่กระทำต่อกัน เมื่อโมเลกุลนั้นๆมีสภาพขั้วโมเลกุลที่ถาวร ยกตัวอย่างเช่น จะทราบได้อย่างไรว่าสภาพขั้วโมเลกุลที่ถาวร หรือเป็นสภาพขั้วโมเลกุลแบบชั่วขณะ คำตอบนั้นก็คือเราสามารถดูได้ง่ายๆจากโครงสร้างของโมเลกุล โดยโมเลกุลที่มักจะเหนี่ยวนำให้เกิดแรงแบบไดโพไดโพได้นั้น จะเป็นกลุ่มของโมเลกุลมีขั้วตัวอย่างเช่นไอโอดีนโมโนคลอไร์ที่มีทิศทางสภาพของขั้วโมเลกุล ในแนวแกนไอโอดีนคลอไร์แรงไดโพไดโพที่กระทำระหว่างโมเลกุลดังกล่าว ทำให้การจัดเรียงตัวของแต่ละโมเลกุล เป็นไปในด้านที่จะให้ขั้วบวกอยู่ใกล้ขั้วลบดังภาพต่อไปนี้ภาพที่เห็นนั้นเป็นภาพแสดงการจัดตัวของโมเลกุลที่มีแรงดึงดูดแบบไดโพไดโพ ปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการเกิดแรงไดโพไดโพคือ ทิศทางการจัดเรียงตัวของโมเลกุลชนิดหนึ่งมีขั้วการจัดเรียงตัวของแต่ละโมเลกุล จะส่งผลต่อการเกิดแรงไดโพไดโพกล่าวก็คือการหันทิศทางขั้วบวกให้อยู่ใกล้ขั้วลบสลับกันในแต่ละโมเลกุล เป็นไปตามรูปแบบ A และ B ดังภาพต่อไปนี้ ในส่วนของรูป C และ D นั้นเป็นรูปแบบการจัดเรียงตัวของโมเลกุลที่ไม่ส่งผลก่อให้เกิดแรงไดโพไดโพ ต่อไปจะเป็นตัวอย่างแรงไดโพไดโพที่เกิดขึ้นระหว่างสารประกอบไฮโดรเจนคลอไรด์ดังรูปต่อไปนี้ หัวข้อต่อไปจะเป็นเรื่องของแรงลอนดอน แรงลอนดอนหรือแรงแผ่กระจาย เป็นแรงที่อ่อนมากทำให้ค่าพลังงานไม่สูง เกิดในโมเลกุลไม่มีขั้ว เป็นแรงระหว่างโมเลกุล ซึ่งเกิดจากการกระจายตัวของกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนอย่างไม่สม่ำเสมอชั่วขณะหนึ่ง เช่นไฮโดรเจน จะเกิดเป็นขั้วชั่วคราวขึ้น ทำให้เกิดแรงดึงดูดอย่างอ่อนระหว่างโมเลกุล เมื่อเกิดขั้วก็จะเหนี่ยวนำให้กับโมเลกุลข้างๆเกิดขั้วขึ้นไปด้วย เรื่องต่อไปที่เราจะพูดถึงในวันนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของพานาไฮโดรเจนพานาไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลสุดท้ายแล้วของเรื่องนี้ ารไฮโดรเจนเป็นแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลที่พบได้ในโมเลกุลที่มีขั้วโดยธาตุไฮโดรเจนเนี่ยจะไปจับกับธาตุอะตอมที่มีขนาดเล็ก ที่มีเอียนสูง และก็มีเอียนตอนคู่เดียว ซึ่งธาตุที่เข้าข่าย 3พ่อนะ จากเหนือ18ธาตุมีเพียง3ธาตุที่เข้าข่ายก็คือไฮโดรเจนออกซิเจน และฟออรีน ซึ่งมารไฮโดรเจนเนี่ยมันก็เหมือนกับพันธะโคเลนทั่วไปนี่แหละ แต่เพียงแต่ว่ามันมีสภาพขั้วที่สูงมาก ซึ่งมันทำให้พาราไทโเจนเนี่ยแตกต่าง คือมีความแข็งแรงมาก เอาง่ายๆก็คือแรงเนี่ยระหว่างโมเลกุลเนี่ย ไฮโดรเจนจะแข็งแรงที่สุด รองลงมาจะเป็นไดโพลไดโพและต่ำที่สุดคือลอนดอน โดยไฮโดรเจนเมื่อจับกับฟลูออรีนจะแข็งแรงมากที่สุด รองลงมาจะเป็นออกซิเจน และสุดท้ายจะเป็นไนโตรเจนตัวอย่างเช่น ไฮโดรเจนฟลูออรีนน้ำแอมโมเนีย h c 4 o ซึ่งมาไดโดรเจนเนี่ยจะมี ผลต่อโครงสร้างและสมบัติของสารด้วย เช่น จุดเดือดและจุดหลอมเหลว จุดเดือดของสารประกอบที่มีไฮโดรเจน จะมีจุดเดือด แนวโน้ม เพิ่มขึ้นตามน้ำหนักโมเลกุล โดยจะมีจุดเดือดที่เบี่ยงเบนไปสูงกว่าปกติ แม้ว่าน้ำหนักของโมเลกุลของมันเนี่ยจะมีต่ำกว่าสารประกอบที่จับกับไฮโดรเจนตัวอื่นก็ตาม ซึ่งสารบางชนิดเนี่ยก็จะสามารถละลายน้ำเข้ากันได้ดีมาก เช่นน้ำ กับเอทานอลหรือว่าจะเป็นแอมโมเนียกับน้ำเพราะว่าทั้งสองสารนี้เนี่ยมีการเกิดพันธะไฮโดรเจน นอกจากพันธะไฮโดรเจน มีบทบาทต่อคุณสมบัติทางกายภาพแล้ว เช่นที่เราบอกไปว่าจุดเดือดจุดน้ำเหลวการไหลของสารพันธะไฮโดรเจนเนี่ยก็ยังจะมีความสัมพันธ์ต่อสมบัติทางเคมี และโครงสร้างของสารอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เช่นโครงสร้างของโปรตีน DNA และ RNA เป็นต้น ในส่วนของพารกเคมีเนี่ยเนื้อหาก็จบอยู่เพียงเท่านี้ ส่วนต่อไปจะเป็นการทบทวนด้วยการทำข้อสอบนั่นเองนะครับ เย ข้อใดถูกต้อง 1. การเกิดพันธะเคมีเป็นกระบวนการการคายพลังงาน 2. โมเลกุลเกิดขึ้นเมื่ออะตอมอยู่ใกล้กันที่สุด 3. ในการเกิดพันธะเคมีจะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนจากอะตอมหนึ่งไปยังอีกอะตอมหนึ่งเสมอ 4. เมื่อสลายโมเลกุลเป็นอะตอมเดี่ยวพลังงานของอะตอมทั้งหมดที่เป็นองค์ประกอบรวมกันจะสูงกว่าพลังงานของโมเลกุลเดิม ตอบข้อขอไข่1และ 4 เพราะว่าทั้งสองตัวเนี่ยเกิดพันธะเคมีเป็นกระบวนการการคายพลังงานอยู่แล้ว และ 4 เมื่อสร้าง เมื่อสลายโมเลกุลแล้วเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอะตอมเดี่ยวพลังงานของทั้งหมดเนี่ยก็จะกลายเป็นองค์ประกอบรวมกัน แล้วจะทำให้พลังงานเนี่ยสูงขึ้น และโมเลกุลเท่าเดิมค่ะ พิจารณาแผนภาพแสดงกลุ่มหมอกอิเล็กตรอนของอะตอมที่สร้างพันธะกัน3ชนิด าร ในข้อใดมีการสร้างพันธะตามแบบ 1 2 และ 3 ตามลำดับกไก่ C O M G H C L ขอไข่ O 2 F 2 C O คอควาย C O C A H C L งองู H 2 M G C O ตอบ รูปข้อที่ 1 และข้อที่ 3 เป็นพันธะโคเวเรนต์เพราะใช้อิเล็กตรอนร่วมกันมีการเกยกันอยู่ รูปที่ 1ทำไมถึงตอบรูปที่ 1 ก็เพราะว่าต้องเป็นการสร้างโคเวเลนต์ของธาตุชนิดเดียวกันเพราะขนาดอะตอมเท่ากัน เราจะพิจารณาได้จากวงกลมตามรูปด้านบน 3. ต้องเป็นโคเวเลนต์ของธาตุต่างชนิดกันเพราะขนาดอะตอม ไม่เท่ากัน พิจารณาจากรูปที่ 3 ด้านบน แต่ส่วนข้อที่ 2 เนี่ย คือพันธะโลหะนั่นเองค่ะท่าที่สร้างพันธะโคเวเลนต์กับคอลินได้ดีที่สุดคือท่าใดกอไก่โซเดียม ขอไข่คอลีนคอควายโพแทสเซียม งองู แมกนีเซียม อบคอลีนกับคอลีน เพราะว่ามันคือพันธะร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองค่ะ แต่ที่เหลือคือไม่ใช่นะการเขียนสูตรและการเรียกชื่อสารในข้อใดถูกต้อง ก็ไก่ โซเดียมไดซัลไฟด์ไตรออกไซด์ขอไข่ คอปเปอร์ ฟอสเฟตคอควาย อาร์ซิติกไตรฟูออไลน์งองูฟอสฟอรัสซัลไฟด์ ตอบคอควายอาซิติกไตรฟูอไลค่ะ เมื่อพิจารณาสูตรของสารประกอบต่อไปนี้ 1. โบมีน 2. แอมโมเนีย 3. น้ำ 4. ไฮโดรเจนคลอไรด์ 5. คาร์บอนเตตาคลอไรด์สารใดมีพันธะโคเลนมีขั้ว โจถามแค่พันธะโคเวเลนต์มีขั้วให้ พิจารณาตากาศถ้าเป็นธาตุชนิดเดียวกันจะไม่มีขั้ว อย่างข้อ1โบมีนเป็นธาตุชนิดเดียวกันไม่มีขั้ว 2. NH3 เป็นธาตุต่างชนิดกันมีขั้ว 3. H2O เป็นธาตุต่างชนิดกันมีขั้ว 4. HCl ก็เป็นธาตุต่างชนิดกันมีขั้ว 5. CCl4 ก็มีขั้วเพราะฉะนั้นตอบพอควายข้อ 3 ข้อ 2 3 4 และ 5 เท่านั้น ข้อใดเป็นโมเลกุลไม่มีขั้ว 1. ฟอสฟอรัสไตรโบรไมด์ 2. SiNH3 ห้อย4 3. CH2Cl4 อพิจารณาแล้วฟอสฟอรัสไตรโบรไมด์และ HINH3 ห้อย4ไม่มีอิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว จึงเป็นโมเลกุลไม่มีขั้วตอบพอควาย 1 และ 2 เท่านั้นโมเลกุลในข้อใดเป็นโมเลกุลมีขั้วทั้งหมด ดกอไก่ HI เป็นธาตุต่างชนิดกันมีขั้ว CS2 ไม่มีขั้ว O2 ก็ไม่มีขั้วเพราะเป็นธาตุชนิดเดียวกันขอไข่ N2 ไม่มีขั้ว PCl5 ไม่มีขั้วเพราะว่ามีรูปร่างเป็นพีระมิดทางสามเหลี่ยม CCl4 ไม่มีขั้วคอควาย N2 ไม่มีขั้วแอมโมเนียไม่มีขั้ว SO2 เป็นแรงไดโพไดโพไม่มีขั้ว งองู O2 เป็นธาตุชนิดเดียวกันไม่มีขั้ว SO2 เป็นไดโพไดโพมีขั้วแล้วก็ CO2 ไม่มีขั้ว เพราะฉะนั้นต่อต่อไข่ เป็นโมเลกุลไม่มีขั้วทั้งหมด ข้อใดมีสภาพพ่วงเหมือนกันทั้งหมด กอไก่ CHCl 3มีขั้วเพราะมีรูปร่างไม่สมมาตรหักลังกันไม่หมด H2O ไม่มีขั้ว CH2 ไม่มีขั้วขอไข่ CCl 4ไม่มีขั้ว CO 2ไม่มีขั้วโบรอนเตจะฟัวไลไม่มีขั้วคอควาย PCl 5เหลืออิเล็กตรอนคู่โดดเดี่ยว มีขั้ว SO 2ไม่มีขั้ว BeCl 2ไม่มีขั้วงองูแอมโมเนียไม่มีขั้ว HCl มีขั้ว CO2 ไม่มีขั้ว เพราะฉะนั้นต่อต่อไข่ มีสภาพพวกคือไม่มีขั้วเหมือนกันทั้งหมด NH3 มีจุดเดือดสูงกว่า PH3 เพราะเหตุใดก็ไก่แรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ NH3 สูงกว่าแรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ PH3 ขอไข่พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าแรงดึงดูดอันเนื่องจากขั้วบวกและขั้วลบระหว่างโมเลกุล PH3 คอควายพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าแรงวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ PH3 งองูพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ PH3 คำตอบที่ถูกต้องก็คือขอไข่ พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุลของ NH3 แรงกว่าแรงดึงดูด อันเนื่องจากขั้วบวกและขั้วลบระหว่างโมเลกุล PH3 กำหนดให้ค่าอิเล็กโทรในการติวิตี้ของ HO และ S เท่ากับ 2.1 3.5 และ 2.5 ตามลำดับ เหตุผลข้อใดที่ทำให้ H2O มีจุดเดือดสูงกว่า H2S กไก่แรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุล H2O สูงกว่าแรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุล H2S ขอไข่ พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล H2O แรงกว่าพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล H2S คอควาย พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล H2O แรงกว่าแรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุล H2S งองู พันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล H2O แรงกว่าแรงดึงดูดระหว่างขั้วบวก และขั้วลบระหว่างโมเลกุล H2S คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูพันธะไฮโดรเจนระหว่างโมเลกุล H2O แรงกว่าแรงดึงดูดระหว่างขั้วบวกและขั้วลบระหว่างโมเลกุล H2S พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อที่ 1 H2O มีจุดเดือดสูงกว่า H2S ข้อที่ 2 H2O มีมวลน้อยกว่า H2S ข้อที่ 3 H2O มีพันธะไฮโดรเจน ยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลแข็งแรง ข้อที่ 4 HCl มีจุดเดือดต่ำกว่า HBr ข้อที่ 5 HCl มีมวลน้อยกว่า HBr ข้อสรุปในต่อไปนี้ไม่เป็นเหตุผลที่ถูกต้องกอไก่1เนื่องจาก2ขอไข่ 4 เนื่องจาก5คอควาย 1 เพราะ 3งองู1 แต่4ทั้งทั้งที่ 2 และ 5 คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อกอไก่1เนื่องจาก 2 เพราะว่า H2O มีจุดเดือดสูงกว่า H2S เพราะมีพันธะไฮโดรเจน แต่ H2S ไม่มีพันธะไฮโดรเจน มีแต่แรงไดโพไดโพไม่ใช่เพราะ H2O มีมวลน้อยกว่า H2S แรงระหว่างโมเลกุลในข้อใดผิดก็ไก่แรงแวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ H2O มีค่ามากกว่าระหว่างโมเลกุลของ NH3 ของไข่แรงลอนดอนระหว่างโมเลกุลของ SiH4 มีค่ามากกว่าระหว่างโมเลกุลของ CH4 คอควายพันธะไฮโดรเจนใน C2H5OH แข็งแรงมากกว่าใน C2H5SH งองูพันธะไฮโดรเจนใน CH3F แข็งแรงมากกว่าใน CH3OH คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององู เพราะว่าพันธะไฮโดรเจนใน CH3F มีความแข็งแรงน้อยกว่าใน CH3OH และอีกทั้งยังมีค่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ที่ต่ำกว่า CH3OH อีกด้วย ส่วนข้อที่เหลือก็คือข้อกอไก่ แรงเวนเดอร์วาลระหว่างโมเลกุลของ H2O มีค่ามากกว่าระหว่างโมเลกุลของ NH3 นั้นถูกต้อง ก็เพราะว่า H2O นั้นเป็นพันธะไฮโดรเจนซึ่งต้องมีค่ามากกว่า NH3 อยู่แล้ว ซึ่งเป็นแรงไดโพไดโพส่วนข้อขอไข่แรงลอนดอนระหว่างโมเลกุลของ SiH4 มีค่ามากกว่า ระหว่างโมเลกุลของ CH4 เพราะว่าอยู่คนละคาบแต่อยู่หมู่เดียวกัน ซึ่งถูกต้อง ส่วนข้อคอควาย พันธะไฮโดรเจนใน C2H5OH แข็งแรงมากกว่าใน C2H5SH นั้นถูกต้อง เพราะว่าอิเล็กโทรเนกาติวิตี้ของ C2H5OH นั้นมีค่าที่สูงกว่า C2H5SH อยู่แล้ว โมเลกุลของสารใดเมื่ออยู่ในสถานะของแข็งใช้แรงวนวาว ลอนดอนยึดกันเพียงอย่างเดียวกอไก่ คาร์บอนเตตาคอไลน์ขอไข่ แอมโมเนียคอควาย คาร์บอนมอนอกไซด์งองูน้ำ ตอบกอไก่คาร์บอนเตตาคลอไรด์เพราะแอมโมเนียเป็นพันธะไฮโดรเจน น้ำเป็นพันธะโคเวเลนต์และพันธะไฮโดรเจน คาร์บอนมอนอกไซด์เป็นโคเวเลนต์ สารในข้อใดต่อไปนี้มีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างอนุภาคเป็นแรงลอนดอนเท่านั้นกอไก่เอทานอลขอไข่น้ำแข็งแห้งคอควายไส้ดินสององูแท่งเหล็กต่อจานเกลือแกง อบขอไข่ น้ำแข็งแห้ง เพราะ เอทานอลมีขั้วไส้ดินสอพันธะโคเวเลนต์ แท่งเหล็ก โลหะ เกลือแกงไอออนิก แก๊สเฉื่อยใดที่มีแรงวันเดวาลลอนดอน ระหว่างอะตอมมากที่สุดกอไก่นีออนขอไข่อาร์กอนออกไวคริปตอนงองูซีนอน ตอมงองูฟีนอลสารประกอบแอซิติก ที่มีจุดเดือดสูงกว่าสารประกอบอื่น ๆ ที่มีมวลโมเลกุลเท่ากันเพราะเหตุใดกอไก่มีไฮโดรเจนบอลหรือพันธะไฮโดรเจนขอไข่มีไอออนิกบอลหรือพันธะไอออนิกคอควายมีโคเวเลนต์บอลหรือพันธะโคเวเลนต์งองูเป็นกรด คำตอบที่ถูกต้องคือกอไก่มีไฮโดรเจนบอลหรือมีไฮโดรเจนเพราะไฮโดรเจน มีผลต่อจุดเดือดทำให้จุดเดือดสูงกว่า จากรูปถ้ากราฟระหว่างอุณหภูมิและมวลของโมเลกุลไฮโดรเจนฟลูออไรด์ไฮโดรเจนคลอไรด์ไฮโดรเจนโบรไมด์ไฮโดรเจนไอโอไดด์เป็นดังแสดง เหตุผลที่ไฮโดรเจนฟลูออไรด์มีจุดหลอมเหลวและจุดเดือดสูงผิดปกติคือข้อใดผิด คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อคอควาย แรงยึดเหนี่ยวภายในโมเลกุลของไฮโดรเจนฟลูออไรด์แรงกว่าของไฮโดรเจนเฮไลด์ตัวอื่น พวกเราขอขอบคุณนะครับทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับ ขอบคุณมากเลยนะครับ แล้วก็ขออภัยด้วยนะครับ ณที่นี้หากว่ามีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นในวิดีโอนะครับ เราก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนะครับ ทุกๆคนนะครับ ที่ทำให้งานนี้เป็นไปได้แล้วก็ผ่านไปได้ดดีครับ Have a good day ครับ